ส่วนประกอบของการตกแต่งร้านอีก 5 ส่วนที่จะแนะนำต่อไปได้แก่ ส่วนวิดเจ็ตไซส์บาร์ ส่วนวิดเจ็ตย่อย ส่วนคอนเทนต์หลัก ส่วนคอนเทนต์ย่อย และส่วนฟูเตอร์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ ส่วนวิดเจ็ตไซส์บาร์ เป็นแถบรวมวิดเจ็ตไว้ด้านข้าง เช่น วิดเจ็ตเซิร์ช Member Statistic เป็นต้น สามารถตกแต่งส่วนนี้ได้โดยคลิกส่วนเวจเจตไซบาร์แล้วเลือกตกแต่งที่เมนูบนเทพทูล หากวิจเจตย่อยที่ต้องการตกแต่ง ยังไม่แสดงในวิจเจตไซบาร์ให้ทำการเพิ่มวิจเจตนั้น ๆ ก่อน โดยวิจเจตย่อยแต่ละวิจเจตจะมีเมนูบนเทพทูลให้ตกแต่งแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่นวิจเจตเสิร์ช จะมีเมนูย่อย2เมนูได้แก่ หัวข้อและรูปแบบ ส่วนของวิจเจ็ตย่อย มีวิจเจ็ตย่อยหลายๆวิจเจ็ตเช่นวิจเจ็ตค้นหา สถิติ ติดต่อ ติดตามพัสดุ สินค้าลดราคา สินค้าขายดี สินค้าแนะนำเป็นต้น โดยวิจเจ็ตย่อยเหล่านี้ จะมี 2ลักษณะคือ สีปกติและสีจาง เมื่อสีปกติหมายถึง ยังไม่ได้มีการเลือกใช้วิดเจ็ตดังกล่าว เมื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่วิดเจ็ตสัญญลักษณ์ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ พร้อมให้คลิกมาเลือกใช้ แต่ถ้าเป็นสีจางหมายถึงวิดเจ็ตนั้นถูกเลือกใช้เรียบร้อยแล้ว เมื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่สัญญลักษณ์ตัวชี้เมาส์จะกลายเป็นหัวลูกศร วิดเจ็ตย่อยเหล่านี้สามารถยกเลิกได้ ด้วยการนำตัวชี้เมาส์ ไปคลิก ที่หน้าจอการแสดงผล แล้วคลิกเลือกเพื่อแสดงหรือไม่ให้แสดงชั่วคราว หรือคลิกลบไม่ให้แสดงผลแบบถาวรได้ ส่วนคอนเทนต์หลัก เป็นส่วนแสดงสินค้าฟอร์มติดต่อ บทความต่างๆเป็นต้น สามารถตกแต่งโดยคลิกส่วนคอนเทนต์ทั้งหมด แล้วเลือกตกแต่งที่เมนูบนเทปทูล หากเลือกส่วนนี้ ด้านล่างของหน้าจอ จะปรากฏเมนูบนเทปทูลให้เลือกตกแต่ง 2 เมนู คือเมนูเพิ่มเนื้อหา และเมนูพื้นหลัง ส่วนคอนเทนต์ย่อยเป็นส่วนต่างๆ ที่อยู่ในส่วนคอนเทนต์หลักอีกทีหนึ่งสามารถตกแต่งแยกส่วนได้ โดยการนำตัวชี้เมาส์ ไปคลิกในส่วนที่ต้องการตกแต่ง แล้วเลือกตกแต่งที่เมนูบนเทพทูลได้เลย หากคอนเทนต์ย่อยที่ต้องการตกแต่ง ยังไม่ปรากฏอยู่ ให้ทำการเพิ่มคอนเทนต์หลักนั้นๆ ก่อน โดยเมนูย่อยของทั้งคอนเทนต์หลักและคอนเทนต์ย่อย จะแตกต่างกันออกไป ส่วนฟุตเตอร์เป็นส่วนล่างสุดของหน้าร้าน ตรงส่วนนี้สามารถตกแต่งพื้นหลัง และแก้ไขข้อความได้ โดยคลิกส่วนฟุตเตอร์แล้วเลือกตกแต่งที่เทพทูล หากเลือกส่วนนี้ ด้านล่างของหน้าร้านค้าจะปรากฏเมนูบนเทพทูลให้เลือกตกแต่ง 5 เมนู คือ เมนูข้อความ ตั้งค่า ฟอนต์ พื้นหลัง และรูปแบบ จากแต่ละส่วนประกอบของหน้าต่างการตกแต่งหน้าร้านที่ได้นำไปแล้ว จะเห็นได้ว่า เราจะได้ผลลัพธ์การตกแต่งร้านค้าในแบบที่เราเห็น ซึ่งแตกต่างกับการออกแบบหรือการตกแต่งร้านค้าที่ไม่ใช่แบบ what you see is what you get ที่จะต้องเข้าไปที่หลังร้านเพื่อกำหนดค่าตกแต่งต่างๆ และต้องกลับมาที่หน้าร้านเพื่อดูผลลัพธ์อีกครั้งทำให้ล่าช้าและยุ่งยาก อย่างไรก็ตามส่วนประกอบแต่ละส่วนที่แนะนำไปข้างต้น หากยังจำไม่ได้ หรือยังไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เป็นไรนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะค่อยๆมาเรียนรู้การใช้งานของแต่ละส่วน หากในแต่ละส่วนที่ผู้สอนกล่าวในวิดีโอไม่ครบถ้วนการใช้งาน ผู้เรียนสามารถศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนได้นะคะ